พิจารณาจากเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งจะพบว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนและผู้สอน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดมิติใหม่ทางการเรียน ได้จากทุกที่ทุกเวลาได้อย่างแท้จริงค่ะ บทบาทสำหรับผู้เรียน ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปค่ะ แต่อุปกรณ์ที่ใช้งานจะปรับเปลี่ยนเป็นการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล เช่นแท็บเล็ต PC ทำให้การเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือพกพา สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือแชร์ไฟล์ร่วมกันได้ ทำให้มีความสะดวก ต่อการพกพา และใช้งาน เพียงหยิบอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ต้องการ ก็สามารถเข้าถึงไฟล์งาน ไฟล์เพลง ไฟล์รูปภาพ การบ้าน บทเรียนออนไลน์ การส่งงาน สนทนาแบบเวลาจริงเรียลไทม์ได้พร้อมกัน รวมทั้งระบบบริการอื่น ๆ ของสถาบันการศึกษา ได้จากระบบ Cloud Computing เป็นต้นค่ะ การเข้าถึงได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา ผู้เรียนสามารถเข้าถึงรายงาน การนำเสนอภาพหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลาได้อย่างแท้จริง โดยการนำอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนรู้แบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายไร้สายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนทั้งการเรียนรู้รายบุคคลและการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เกิดขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เรียกว่า M Learning หรือ Mobile Learning ค่ะ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย หรืออินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่จำกัดความคำว่าการเรียนรู้แบบ M Learning ยังรวมถึงความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกแห่งในทุกเวลา โดยปราศจากการกีดกั้นทางกายภาพอย่างถาวร หรือเครือข่ายแบบสายเคเบิล สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เพื่อนำเสนอและให้บริการข้อมูลทางการศึกษา และเพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอนระหว่างนักเรียนและครู ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ผู้เรียนสามารถแชร์ไฟล์หรือภาพกับเพื่อนๆ นำเสนองานกับอาจารย์ผู้สอนง่ายและรวดเร็วค่ะ แก้ไขงานและส่งคืนโดยบันทึกข้อมูลไว้ในแฟ้มออนไลน์ได้ สามารถส่งเสริมความร่วมมือการเรียนรู้ ด้วยระบบการสื่อสารร่วมกันของผู้ใช้ ผู้เรียน เพื่อร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มทำงาน และยังสามารถเชื่อมต่อไฟล์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเปลี่ยนแปลง เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลของไฟล์ร่วมกันได้ และทำการอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติบนเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือของผู้เรียน เพื่อร่วมชั้นหรือกลุ่มทำงานได้ โดยไม่ต้องขนรายงานหรือภาพกลับไปกลับมา ระหว่างโรงเรียนบ้านห้องปฏิบัติการเลยค่ะ แต่สามารถใช้งานข้อมูลที่อัปเดตไว้ล่าสุดได้ทันที ส่วนในการสำรองข้อมูล ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของระบบค่ะ เพราะเป็นการเก็บข้อมูลไว้เพื่อป้องกันการสูญหาย การถูกขโมย หรือตกหล่นของเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของผู้เรียนจะถูกจัดเก็บ และสำรองข้อมูลบนระบบคลาวด์คอมพิวติ้งไว้ทุกครั้งโดยอัตโนมัติ ในส่วนของบทบาทสำหรับครู ครูผู้สอนสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจากแท็บเล็ตในชั้นเรียน ครูใช้โปรแกรมขนาดเล็กที่มีอยู่ในแท็บเล็ตหรือที่เรียกว่า Gadget ใช้งาน การนำเสนอ วิดีโอ เพลงและอื่น ๆ ได้ทันที ครูผู้สอนสามารถสร้างความร่วมมือในชั้นเรียน ด้วยการแชร์ไฟล์ผลงานระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน หรือกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างเพื่อร่วมชั้นเรียนแต่ละคน เพื่อให้ทุกคนสามารถดูงานของตนร่วมกัน ทำงาน รายงานหรือการบ้านที่มอบหมายให้ได้ ครูผู้สอนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีค่ะ จากคอมพิวเตอร์ในที่ทำงาน คอมพิวเตอร์บ้าน อุปกรณ์มือถือ เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ การบันทึกคะแนนจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน และสามารถรับส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ทันที ครูผู้สอนสามารถใช้งานเพื่องานอื่น ๆ และใช้งานส่วนตัวได้ค่ะ สามารถสร้างแฟ้มสำหรับการทำงาน และการใช้งานส่วนตัว ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นการแชร์ภาพกิจกรรม การทัศนศึกษา หรือเพื่อให้การจัดระบบและการกระจายเอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ครูผู้สอนสามารถใช้ระบบการประมวลผลแบบ Cloud Computing ในลักษณะที่เรียกว่า Syncing ซึ่งเป็นการให้บริการแบบแชร์ไฟล์เอกสารสำคัญในชั้นเรียน สำหรับการเรียนการสอน โดย Syncing เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เข้าถึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์โรงเรียน สามารถบันทึกข้อมูลจากที่ทำงาน เปิดดูข้อมูลจากที่บ้าน สร้างข้อมูลจากที่บ้าน หรือเข้าถึงเอกสารทั้งหมด แผนงาน การนำเสนองาน ภาพ กราฟิก และไฟล์อื่น ๆ จากที่ไหนก็ได้ ทุกสิ่งที่จัดเก็บอยู่ในระบบ ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งสามารถเข้าถึงได้จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ โทรศัพท์ มือถือหรือแท็บเล็ต iPhone iPad Android หรือ BlackBerry ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการดูไฟล์ ส่งเอกสารหรือแชร์เอกสารได้จากทุกทุกที่ค่ะ แค่ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเข้าถึงเอกสารได้แม้ว่าจะออฟไลน์ อย่างไรก็ตามระบบข่าวคอมพิวติ้งก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ค่ะ และแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศนั้น ผู้พัฒนาระบบควรศึกษาและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และดูแลรักษาระบบให้ดี เพื่อให้การนำระบบมาใช้นั้น สามารถใช้งานตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ